you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 รายวิชาหลักพุทธธรรมนะครับก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพุทธประวัตินะครับเรื่องของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า การเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับในประเทศอื่นๆนะครับรวมถึงในวัฒนธรรมอื่น ๆด้วยนะครับเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับคติความเชื่อค่านิยมนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาครับ เชื่อว่าผู้เรียนทุกท่านนะครับที่กำลังชมวิดีทัศน์อยู่ในขณะนี้นะครับคงได้ศึกษาเนื้อหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ได้รับความรู้มาไม่มากก็น้อยนะครับจะเห็นได้ว่าพุทธธรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวของชาวพุทธเราเป็นอย่างมากนะครับ แต่ก็อาจจะยังมีบางประเด็นที่ชาวพุทธเองยังคงต้องทำความเข้าใจเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทางพุทธอยู่นะครับซึ่งในวันนี้จะขอให้อาจารย์ได้ขยายความรู้ให้กับผู้เรียนให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ ซึ่งก็ต้องขอเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่า ในฐานะที่เราเป็น นพุทธศาสนิกชนนะครับ หลักธรรมอะไรบ้างที่พุทธศาสนิกชน ควรยึดถือและปฏิบัติในชีวิตประจำวันครับ ในส่วนของหลักธรรมนะครับ ในที่นี้ก็จะขอแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนแรกก็คือ หัวใจของพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวพุทธเนี่ยก็คงจะรู้จักกันดีนะครับ ก็เรามีสิ่งที่เราเรียกว่าโอวาทสามนะครับ เป็นสิ่งที่ชาวพุทธกระทำได้ง่ายๆนะครับ ในชีวิตประจำวัน อย่างแรกเลยก็คือละชั่ว นะครับก็พึงประพฤติสิ่งที่มันไม่ทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจาหรือใจนะครับอย่างที่ 2 ก็คือเรื่องของการทำความดีนะครับก็คือมุ่งเน้นนะครับประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีนะครับและอย่างที่ 3 ก็คือทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับเพื่อให้ปราศจากซึ่งกิเลสอันได้แก่เรื่องของความโลภความโกรธความหลงนะครับซึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนาทั้ง 3 เรื่องนี้ นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ชาวพุทธนะครับหรือพุทธศาสนิกชนเนี่ยสามารถกระทำได้ง่ายครับ ในส่วนที่2นะครับก็คือหลักในการปฏิบัตินะครับเรามีหลักในการปฏิบัติที่เชื่อกันว่าชาวพุทธเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับในชีวิตประจำวัน อันได้แก่เรื่องของเบญจศีลนะครับแล้วในเรื่องของเบญจธรรมนะครับในส่วนของเบญจศีลก็คือ ข้อละเว้นนะครับซึ่งชาวพุทธก็คงจะรู้กันอยู่ ได้แก่เรื่องของการห้ามฆ่าสัตว์นะครับห้ามลักทรัพย์ ห้ามประพฤติผิดในกามนะครับห้ามพูดปด แล้วก็เรื่องของการไม่ดื่มสุราเมลัย เพื่อซึ่งทำให้ขาดสตินะครับ ซึ่งอันที่ 2 ก็คือเรื่องของเบญจธรรมนะครับเบญจธรรมก็คือสิ่งที่พึงกระทำนะครับอันได้แก่เรื่องของความมีเมตตานะครับกรุณานะครับอันที่ 2 ก็คือเรื่องของการมีสัมมาอาชีวะนะครับประพฤตินะครับอาชีพการงานที่สุจริต นะครับแล้วอันที่ 3 ก็คือเรื่องของการมาสังวรนะครับ คือพึงละเว้นนะครับ หรือไม่มีความรู้สึกหรือไม่มีความต้องการนะครับมากเกินนะครับ อันที่ 4 ก็คือเรื่องของสัจจะนะครับและสุดท้ายก็คือการมีสติสัมปชัญญะซึ่งในทั้ง 2สส่วนนี้ก็คือสิ่งที่ชาวพุทธนะครับ น่าจะสามารถกระทำได้ในชีวิตประจำวันครับ อีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่ากำลังเป็นที่สนใจนะครับก็คือจากข่าวสารในปัจจุบันที่พบว่า มีเหตุการณ์หลอกลวง คดโกง อาชญากรรมต่างๆ ซึ่งสามารถพบเห็นได้ง่าย อยากจะขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำครับว่าหลักพุทธธรรมที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหาได้หรือไม่ และถ้านำมาแก้ปัญหาได้เราจะใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ครับครับในส่วนของคำถามนะครับในส่วนนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของข่าวในเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับที่มันเกิดขึ้น เนาะในส่วนของความคิดของผมเนี่ยนะครับ สิ่งที่ชาวพุทธพึงจะมีก็คือเรื่องของสตินะครับสติคือความระลึกได้ นึกคิดได้ ฉุกคิดได้นะครับไม่ว่าจะมีข่าว ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามนะครับเข้ามานะครับสติจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถประพฤตินะครับในสิ่งที่ดีงามนะครับแล้วก็ระแวดระวังนะครับในสิ่งที่มันไม่พึงจะให้เกิดขึ้น นะครับในส่วนนี้ผมก็คิดว่าสติเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวพุทธนะครับ แล้วก็เป็นเสมือนกับหัวใจหนึ่งที่สำคัญของเรื่องของหลักพุทธธรรมเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณ อาจารย์วีรพจน์รัตนวานนะครับ ที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราด้วยนะครับ อาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับ และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับ สวัสดีครับ